มาจองรีเจนนะครับ มีซื้อฟีเจอร์นะ เลือกได้ 4 อย่างเลยทีเดียว โอเคครับผม ก็สวัสดีเพื่อน ๆทุกคนนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เกมมาจองรีเจนนะครับ หรือว่ามาจองเวสามนะเพื่อนๆ อยู่ใน AMB สล็อต AMB เบ็ดนะฮะ วันนี้ผมเอางบมา 1,300 กว่ากว่าหน่อยๆ นะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามกันนิดหนึ่งนะเพื่อนๆ ก็ยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่หน่อยนะครับผมมาจองรีเจนนะครับ มีซื้อฟีเจอร์นะ เลือกได้ 4 อย่างเลยทีเดียว เลือกอย่างแรกไปแล้วนะครับ 12 หมุนฟรีนะฮะ12 หมุนฟรีนะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับ ก็จะซื้อแม่งให้ครบ 4 อันเลยงั้นเอางี้ดีกว่า ซื้อแม่งไปเลย4อัน4รอบ ดูดิความต่างมันเป็นยังไงนะครับ ความต่างเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะงบ1,000กว่าบาท 1,500 กว่าบาทดิ เออ หลายปุยดิ หลุยไป นกไม่มาแถวแรก เย็ดคก ไม่มีวาย เชื่อม อู้หู แถวหนึ่งสองแม่งมาแล้วนะ ไอ้เลขหกอะมีวายครับ แถวสองนึกว่าแถวสามด้วย เย็ดเคไหลต่อได้นกหกสิบแปดบาทครับ ไม่มีดอกไม้ อู้เหลืกสองรอบครับยี่สิบบาท แม่งไหลยากจัดเลยวะ ไหลอย่างยากอะเพื่อนๆ รอบแรกนะครับ ได้มา 218 บาทนะฮะ มาดูกันต่อเลยครับ ซื้อ 375 ขาดทุนยับเลยอะ175 ขาดทุนประมาณ 175 เมื่อกี้ มาดูฟีเจอร์ที่ 2 นะครับ ได้ 8 หมุนตัวคูณเริ่มที่คูณ 3 นะครับผมโอ้โห4หมุนอย่างไว 15 บาท วายมาไม่ไหลต่อเย็ดโคก เรียบร้อยแบบนี้ เรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับ วายมาไหลไหมร้อยสี่สิบสี่บาทไหลไหมไหลต่อ สวยงามสองมาแถวสองไม่มี โอ้โห แม่งมาแถวสามไปสองจุด ไอเวนซูเปอร์แมกกาวินนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบสองบาทแล้วทุกคนร้อยเก้าแปดอะไรวะ แม่งแตกยากจัดเลยวะ่ะ มาจองรีเจนนะฮะ ใน AMB สล็อต AMB เบ็ดนะเพื่อนๆ มาครับรอบที่ 3 เลือกฟีเจอร์ที่ 3 นะ 5 หมุนคูณ4ได้สปิน5หมุนนะครับ ตัวคูณเริ่มที่คูณ 4 นะฮะโอ้โหอันนี้แม่งไวไปว่ะ ผมว่าแม่งไม่เวิร์กมันไวไป ตัวคูณ ตัวคูณมากคูณน้อยอ่ะ มันไม่น่าจำเป็นเท่าไหร่อ่ะถ้ามันไหลก็คือคูณน้อยก็ดีกว่านะ ถ้าคูณมากๆ ไม่ไหลไม่แตกก็คือจบนะครับ โอกาสแก้ตัวออกตัวมันน้อยด้วยอะ่ะ แค่ห้าหมุนเองอะ่ะ เห็นบ้าน้อยจริงได้หกสิบสองบาทนะครับ ทุเรศที่สุดแล้วในสามอันนะครับ ทุเรศที่สุดแล้วในสามฟีเจอร์ อันสุดท้ายครับ แบบแรนดอมลองดู ใคร อยากมาที่เดียวกับผมนะครับ เว็บตรงนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ ทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยนะ เพื่อนๆส2ิบองหมุนนะครับ ตัวคูณเริ่มที่คูณสามอันนี้ก็ ผมว่าแบบเนี้ยกลางๆแหละอันหมุนสิบสองอะผมว่าดีที่สุดแล้วตัวคูณไม่ค่อยจำเป็นนะ จริงๆแล้วอะถ้าแม่งไหลก็คือจบ อ้าวายมาแถวสองแถวสามยังไงก็แตก วายมา ไหลต่อ เหมือนดอกทานตะวันเลยเย็ดเค้บึกบับ บึกบับ สามเบซุปเปอร์เมกาวินนะฮะเหลืออีกสามรอบครับ ห้าบาทนะ ไม่ไหลต่อวะ ที สุดท้ายเย็ดเคแม่งซื้อ ฟรีเกม 375เบ็ด5นะ เป็ด 5 ซื้อ 375 ได้ไม่เกิน 200 นะครับ เพื่อน ๆ เหมือนแม่ง ล็อกไปเลยวะไม่เกิน 200 นะ188 190 200 ประมาณเนี้ยขาดทุนนะครับ โอเคนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับ ก็มารีวิวการซื้อฟีเจอร์มาจองรีเจนครบแล้ว4 ฟีเจอร์นะครับ อันที่ผมโอเคที่สุดเลยก็คืออันที่มันหมุน 12 สปินนะได้ฟรี 12 สปิน ผมว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับ เพื่อนๆ สามารถเอาไปลองเล่นดูได้นะครับผม ถ้าใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับเว็บตรงนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อน ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรใน AMB นะครับเม้นมาได้เลย วันนี้ขอตัวไปแล้วครับ